List นะครับ อันนี้มามาสาธิตวิธีใช้มา โชว์ ดีกว่าไม่เรียกว่าสาธิต คือ โชว์สเก็ตอัพสร้างสถาปัตยกรรม ไทยรอมาดูกันเลยดีกว่า อันนี้ผมพรีวิวของเดิมนี่คือผมเคยทำไปแล้ว ก็จะไปเร็วๆเลยกันนะครับ นี่คือเริ่มจากฐานก่อนฐานทำฐาน ฐานสถาปัตยกรรม ผมเรียกว่าสวรรค์ สวรรค์วิมาน อะไรก็ไม่รู้ คืออยากทำมาอยากลองทำ ก็ไม่ได้สนใจว่ามันมันจะ มันจะเป็นอะไร รู้แต่ว่าอยากทำในสิ่งที่กูอยากทำเดินืนตีนอย่างนี้นี่คือฐาน ในส่วนที่ผมทำเนี่ยคือจะเป็นลักษณะ ย่อมุม ย่อมุม ย่อมุมแบบ แบบคล้ายๆวัดโพนะเจดีวัดโพนี่อะไรนะครับลักษณะคือเริ่มจากฐานก่อนแล้วค่อย ๆ ขึ้นไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วย่อมุม ทูเครื่องมือที่ใช้ในแกนับชุดนี้ก็คือเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับก็คือจะไม่ไม่มีอะไรคุณไม่ใช่เวอร์ชั่นแต่งมาเลยนะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่โหลดตามเป็นเป็นเวอร์ชันฟรีคือผมผมไม่ใช้แบบเวอร์ชันเสียตังค์แล้วเบิกตังค์ไม่มีตังค์แน่ๆนี่ครับฐานฐานย่อมุกอันนี้คือส่วนของเจตุรมุกนะครับ เครื่องมือพื้นฐานไม่มีอะไร สร้างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นตรงแค่นั้นนะลากให้เป็นเกาะไม่ยากพื้นๆสำหรับมือใหม่อาจจะเก็ตอัพก็อาจจะต้องไปฝึกนิดนึง เพราะว่าในวิดีโอชุดนี้อาจจะมันอาจจะยากสำหรับพวกท่าน เพราะว่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว นี่ครับจตุรมุขเริ่มจากแปลน ด้านแปลน ทั่วๆไปผมเขียนแบบมือครับแต่ที่ผมใช้ ไอ้สเก็ตอัพเพราะว่า มันเป็นโปรแกรมทำสามดีที่ง่ายที่สุดแล้ว ง่ายกว่าพวก โปรแกรมแคดทั้งหลาย เยอะ แล้วก็ใช้สนุกเลย ใช้แล้วไม่น่าเบื่อครับ ได้แล้ว แปลงฐาน ทีนี้คือเรามาทำอันนี้ต่อมาเราก็ มาทำไปนี่เลยเรียกว่าอะไรวะไปฐานบัว คเริ่มจากแปนด้านข้างแล้วเดี๋ยวไปลากมาเพื่อให้เกิดเป็นสายบัวรอบรอบทิศเนี่ยสายบัวย้ำกดแล้ว อันนี้คือผม รีวิววิดีโอเดิมที่ผมเคยทำไว้แล้วครับแต่นั้นที่เคยทำไว้คือมันไม่มีคำอธิบาย มันอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึง อันนี้ผมก็มาอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นือว่าบางทีอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ อาจจะหนักกว่าเดิมนี่ครับ เห็นไหมครับ เป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นฐานแล้วลากมาให้เต็มเลย ฐานบัวฐานย่อมุมจตุรมุมทีนี้ก็เริ่มมาเริ่มชั้นสองมาเลยดีกว่า ดูดีๆแล้ววิธีทำคือมันมันจะไม่มีอะไรมันจะซ้ำไป ซ้ำมา ซ้ำไป ซ้ำมาตลอดเวลา เห็นไหมครับ เหมือนเหมือนในเหมือนเมื่อกี้เด้เลยเหมือนฐานชั้นล่างเหมือนเป๊ะเลย ไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่ครับอันนี้คือที่เป็นเห็นในฐานเนี่ยผมใช้เครื่องมือที่เป็นลาก ที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีลูกศรโค้งไปครับเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายปิดย่อยทีหลังแล้วกัน อันนี้คือทำให้ดูก่อนว่ามันไอเครื่องมือไอทรูที่ที่มันใช้กับ ที่มันขึ้นมาในโปรแกรมมันใช้เยอะอะไรมบ้างจริงๆเครื่องมือพื้นฐานมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับผมว่า ไม่ต้องไปซื้อเวอร์ชันเต็มอะไรพวกนั้นหรอกมันแพง นอกจากว่าจะมันอาจจะใช้พวกเอฟเฟกอะไรทำแสงเงาอะไรได้อะไรผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะ มันทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมไม่ใช้เพราะไม่อยากซื้อไม่มีตังค์ตีนไง อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะบอกว่าว่าทำให้แบบเนี้ย ขยันเซฟไว้หน่อยแล้วก็ถ้าถ้าคิดว่าเครื่องเครื่องคอมของคุณไม่แรงพอเพราะว่ามันจะรันในพวกเส้นอะไรพวกนี้ช้าช้ามาก บางทีแบบนานน่ะนานจนบางทีคุณคิดว่าคอมมันแทงแล้วจริงๆแต่จริงๆคือมันจะไม่แทงแล้วบางทีก็อาจจะค้างไปเลยค้างแล้วก็แทงแทงจิบหายไปเลยยังไม่ได้เซฟเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่เซ็งเซ็งเป็ด ก็ขยันเซฟไว้ก็ดีครับ เพราะเส้นเพราะเส้นมันเยอะ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมบางทีมันไม่ไหว เครื่องนี้มันอะไรอะคอทูดูโอมั้เครื่องเก่านานแล้ว ใช้มาประมาณเจ็ดปีแล้ว เจ็ดปีแปดปี เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไปแล้วสองลูก นี่ลูกปัจจุบันลูกที่สาม หนึ่งเทราไบต์ตอนซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยฮาร์ดดิสก์มันได้มาแค่สามร้อยยี่สิบกิก แล้วก็เปลี่ยนเป็น 500 กิก แล้วก็เปลี่ยนเป็น 1K แรมก็เพิ่มแรมตอนนี้เพิ่มเป็น 6 กิก เดิมมันเท่าไหร่วอ4กิกมันก็ทำให้ทำให้คล่องขึ้นนะ แต่เมื่อแต่ถ้าเทียบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแล้วมันตอนนี้มันเครื่องนี้มันโคตรโบราณโบราณชิบหายแต่ก็ใช้ไปก่อนยังไม่มียังไม่มีตังค์ซื้อ ได้แล้วฐานชั้นที่ชั้นที่สี่ชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายคือเป็นชั้นชั้นเป็นฐานรองรับชั้นประสาท อันนี้ต้องขยันทุบไปด้วยครับ อันนี้คือมาทำบันไดแล้วทุบในส่วนของฐาน แล้วก็มาเริ่มทำบันไดบันไดก็ต้องทุบไปด้วยนะทำแยกกันนะครับ อย่าทำอย่าทำติดกันกับฐานเพราะเดี๋ยวมันจะงง จริงๆแล้ววิธีทำบันไดเนี่ยมันมันทำได้หลายอย่าง หลายหลากหลายวิธีมากเลย แต่อันนี้คือผมเลือกวิธีตามแบบของผมนะใครมีวิธีดีกว่านี้ก็ใช้วิธีของท่านไปนะครับ ผมไม่ได้บังคับว่าต้องต้องมาทำแบบผมบันไดมันสูงหรือเปล่าแต่ละขั้นไม่สูงมั้งพอดีพอดี อันนี้ก็ซอยให้มันมีเส้นนิดๆหน่อยๆมันจะได้ไม่แข็งนะครับเคยออกมานิดนึงให้ดูมีมิติ ดูมีมิติขึ้น อันนี้ทำราวบันไดเยราวบันไดโค้งมี ีอะไรนิดๆหน่อยๆลุกเล่นบ้างไม่งั้นมันจะทื่อๆไม่สวยอันนี้เป็นคิ้วบัวของบันไดคท้ายท้องพญานาคจริง ๆ ก็อยากทำเป็นหัวพญานาคเลยนะแต่คือผมผมไม่เก่งขนาดนั้นไงอันนี้ก็ใช้แบบเครื่องมือพื้นฐาน จริงๆเครื่องมือพื้นฐานก็อาจจะทำได้แต่คือผมทำไม่เป็นนะ ต้องไปให้พวก โปรโปรที่เก่งที่ทำทำให้ดูมีเดือนหน้ามีโค้งมีวอาอะไรมันได้สวย มาทำรอยลูกฟักนิดนึงคือย่อไปให้มันเล็กลง ให้มันดูแปลกใหม่ดีมิติแล้วก็กรอบมาวางแล้วก็กรอบบันไดทั้งหมดไว้เป็นเลเยอร์เดียว อย่างที่ผมอยากให้ทำก็คือ แบ่งเลเยอร์ไว้หน่อยก็ดี ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงพอไเอตัวโปรเจกต์มันเยอะบางทีงงได้วางบันไดยันที่สองแล้วก็เลื่อน เลื่อน เลื่อนให้มันตรงตให้มันเป๊ะง่วงว่ะ มาดูวิดีโอตัวเองรีรันแล้วภาพมันด้วยนี่โอ้คนง่วงเลยสดนะเนี่ยครับ ไม่มีสคริปต์คืออะไรคี่ผมพูดไม่ถูก หรือว่าผิดพลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือก็ขออภัยด้วยนะครับว่าคือผมผมทำงาน พวกนี้ผมทำผมทำไปตามสัญชาตญาณคือไม่มีหลักการคืออยากทำมันเป็นอาร์ติสศิลปินอยากทำก็ทำไม่มีหลักการไม่มีออะไรหรอก ศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับ ใครที่บอกว่าใครที่บอกว่าศิลปะมีหลักการมีเป็นอะไรมีผิดมีถูกนี่ก็คือไม่รู้จักศิลปะจริงๆนะครับเนี่ยครับสังเกตดูเมื่อกี้คือมันมันจะมันจะหน่วงเล็กน้อยเพราะว่าคือเอ่ออ็อบเจกต์มันเยอะครับเส้นมันเยอะ มันเลยทำให้แบบเป็นอย่างนี้แหละ เครื่องมันจะรันนานนิดนึง ยิ่งถ้าแบบใส่สีไปแล้วเนี่ยคือมันมันจะยิ่งรันนานกว่าปกติ เพราะว่าเครื่องมันต้องใช้พละกำลังในการประมวลผลมากกว่าปกติ แล้วบางทีไอ้จุดกึ่งกลางพวกนี้บางทีเราต้องหาเส้นเส้นนำก่อนอย่างเนี้ยครับ ใช้เส้นหับ เพื่อให้มันถูกกลาง เห็นไหมครับมันจะมองนิดนึงมันจะช้านิดนึงอันนี้คือผมตัดต่อแล้วทำให้มันเร็วขึ้นด้วย ขนาดเร็วขึ้นแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกช้าอยู่ เสร็จแล้วทั้งบันไดพอเสร็จแล้วด้านหนึ่งก็ก๊อีไปวางไว้ครบทั้งสี่ด้านครับ ไม่ยากก็ไม่ยาก ขั้นตอนการทำมันจะทำไปสบมาอย่างเี้ยต่อตลอด ก็ไปไว้ทั้งสน่ด้ นี้แม่งเอียงนี่หว่า เดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ คือมันมันไม่ มันไม่ขนาดนะตอนนี้ทำใหม่อันนี้เมื่ออันใหม่แล้ววางเบอร์เนี่ยขนาดชากไอสเกตอัพมันดีอย่างตรงที่มัน มันล็อก มันล็อกเออมันล็อกความเป็นมุมหรือว่าล็อกความขนาดอะไรพวกนี้ได้บางทีมัน มันก็ใส่องศาได้เหมือนกันแต่คือผมผมไม่ค่อยทำ เี่ยเราเสร็จแล้ว ก็ก็บรูปอีกรูปรูปรวมบันไดกระถางทั้งหมดไว้ด้วยกัน อันนี้คือเรียบร้อยแล้วฐานเรียบร้อย ต่อไปก็ ประสานจอประสานเรื่อยจากเสาก่อนเดี๋ยวก็แบ่งเลเยอร์ไว้ครับแบ่งเลเยอร์ระหว่างฐานกับเอเนี่ยไว้นี่คือการแบ่งเลเยอร์ชื่อมันการ แปลนหนึ่งก็คือฐานฐานหลักแล้วอันนี้ก็คืออันใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำคล้ายๆนะครับรูปแบบเหมือนเหมือนเสาเอเหมือนเหมือนฐานที่แรกนะ ความสูงของเสา เสาเป็นเสาบัว มีฐานบัวแล้วก็บัวบนบัวล่าง ทีก็รำคาญนแอนตี้ไวรัสต้นปีนี่จริงคือของก๊อปโหลดมาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ ทำใจ ชอบเด้งอะไรให้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ซื้อผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยเนี่ยครับเรียบร้อยทำเหมือนฐานใหญ่เอ้เลยด้แล้วเสาเสาบัวย่อมุมไม้สสิบอง หรือว่าไม้อะไรก็แล้วแต่ จากน้วก็กอวางวางทั้งสี่มุมเลยเป็นเสาเรียบร้อยเสร็จดูมันโล่งๆนะเดี๋ยวเพิ่มไปดูลายลูกฟักเข้าไปหน่อยลูกฟักทั้งสี่ทิศเลย นี่คือมันเขาทำไมเขาเรียกว่า ลูกฟักผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เรียกตามที่เขาเรียกกันนะมันอาจจะเรียกว่าอย่างอื่นก็ได้แย่ไปใส่ใจมันมากครับเรียกอะไรไม่สำคัญนะสำคัญว่างานต่อเป็นไงมากกว่าศิลปะไม่มีติดไม่มีถูกครับ ไม่มีผิดทั้งหมดแล้วก็ไม่มีถูกทั้งหมด ใครที่มันบอกว่าศิลปะมีติดมีถูกคือเขาไม่รู้จักศิลปะจริงๆนะ เราทำงานศิลปะศิลปะคือการสร้างสรรค์อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบโบราณว่าอะไรสมัยเก่าอะไร ผมแค่อ้างอิงอ้างอิงสัตว์แบบเก่าๆแค่นั้นเองแต่รูปแบบคือผมทำให้มันประหลาดประหลาดร่วมสมัยคืออยากทำแค่นั้นนะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงทำแล้วออกมาเป็นยังไงมันเป็นการทดลองรูปแบบ ซ้อนกันเดี๋ยวเอาไปเอาไปเส้นเส้นมันซ้อนกันแปลกๆเดี๋ยวเริ่มใหม่นี่ไม่ใช่เริ่มใหม่ทั้งหมดมาเริ่มเริ่มใหม่ในตัวยอดยอดประสาทบางทีทำมันนานๆมันก็ตาลายเหมือนกันนะครับบางทีลากจุดไม่ตรงจุดอะไรวเนี้มันเป็นเพี้ยนก็เริ่มใหม่ ขยันเซฟไปด้วยครับบางทีเราอยากแก้อะไรเราก็ต้องเซฟ ราะว่าเอา เอาไว้ที่ เซฟไว้มาแก้เมื่องทีม ที่ เครื่อง แฮงไปดับ อะไรเงี้ย จบเลยไม่ได้เซฟไว้ตายครับตายหมด เลยทั้งฝ่ายแล้วก็ถ้ามีงานพวกกราฟิกเยอะๆอย่างเงี้ย สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักแบ็กอัพข้อมูลคุณไว้ด้วยหาฮาร์ดดิสต์ั้งตัวมามาสำรองไว้ฮาร์ดดิสต์เอ็กซ์เทอร์นอลฮะ พื่อที่ว่าเกิดเครื่องคอมคุณมันเป็นเป็นเนี่อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมีไฟล์สำรองไว้อยู่ในฮาร์ดดิสก์สำรอง ผมเจอบ่อยครับเมื่อก่อนคอมโดนไวรัสแดกไม่รู้เป็นเนี่อะไรไฟล์หายหมดเลยเดี๋ยวนี้ผมมีฮาร์ดดิสก์ไว้ฮาร์ดดิสก์สำรองไอ้ทนอกไว้ตุนก็ช่วยได้เยอะครับ าไว้เก็บข้อมูล เก็บไฟล์ เก็บรูปอะไรได้เยอะเราก็ไป มันทำให้ประหยัดเนื้อที่ในในคอมได้ด้วย อันนี้ก็ทำเพดานดาวเพดานย่อเพดานนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองทำดาวติดเดือนดาวเพดานเดานมีดูให้ดูไอโซนหน่อย อันนี้ก็เป็นฐานชั้นที่สองฐานของยอดประสาท แบบเดิมว่าไม่มีอะไร เหมือนกันเนี้เลยดูดูดูสังเกตขั้นตอนผมมันมันจะมันจะคล้ายกันคล้ายกันมากดูดูเห็นไอ้ภาพผมบรรยายบางทีอาจจะดูผมว่าจะหน้าตาดูน่าเบื่อ้วอย่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากมันก็น่าเบื่อต้องมานั่งดูวิดีโอ ที่ตัวเองไปทำแล้วมีตังค์ได้เนี่ยคือว่ามือที่มาแล้วก็มาอธิบายเดี๋ยวคิดเออคิดหน้าเวลาผมมีอะไรใหม่จะไม่มีไว้คือมาคือทำทำใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือจะตัวระบุกนะครับ แล้วก็อาจจะพูดตะกุตะกามนิดนึงเพราะว่าผมพูดไม่เก่งแล้วก็นี่เป็นรายการสดไม่มีสคริป อยากพูดอะไรก็พูด แล้วก็บางทีอาจจะไม่สุภาพบ้างก็ขออภัยด้วยกันนะครับ หรืออยากให้เป็นกันเองไม่ไม่บึกเพราะถ้าสุภาพมากครับ นะครับ นะครับ อย่างเงี้ยผมว่าคนดูเบื่อ เบื่อสุภาพเลยรือว่าใครไม่ชอบก็ ไม่ต้องดูครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็เรื่องก็เรื่องของผมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมมาแต่บนตีนอย่าเนี่ยเอกสานดูวบัวหงายบัวหงายบัวขาวเนี่ยไม่ใช่แล้วบัวพุ่มบัวหงายอะไรก็แล้วแต่ ตามศัพท์ที่เขาเขาเรียกเขาเรียกเรียกกัน ี้ทำไมลากไม่ได้วะวอมันไม่มีเอ่อมันมันมันติดกระถางด้านล่างนะคือระบบประมวลผลบางที มันสเก็ตตัมันมันก็งงเองนะครับวิธีคือลากออกมาลากออกมาแล้วก็ลาก ลากฐานแบบเดิมมาเรียบร้อยได้แล้ว เนี่ยครับมันตระมวนของนานนิดนึงเมื่อกี้แยกขึ้นมาปัะมวนเลินเสร็จก็ต่อกันเลยแล้วก็ทำฐานยังนต่อไปฐานเยอะดีเรียงยอดให้สูงสูงสูงสูง ทำแบบเดิมเลยลากสายวัวขึ้นมา สร้างจริงมีมีสิทธิ์ถล่มนะนะสายยอดมันหนักเรื่องใครอยากไปสร้างวะนี่มันจินตนาการล้วนๆมันเป็นศิลปะโอ้โอ้สุดยอดศิลปะศิลปะ ซ่อมบันไดนิดนึงมันแปลกทีนี้มาทำอันต่อไปดีกว่านี่คือเสา คือใช้เสาจากด้านล่างนะ เสาจากเสาใหญ่ สาวศาสตร์สิ่ิที่จะได้เซ็นสี่งน ยอดประสาทอันนี้ยอดยอดบนสุดแล้ว พี่ยังต่อแล้ว จะสูงมากไม่ดีเดี๋ยวแม่งหนัก เดี๋ยวแม่งทะลุ นี่ก็ทำฐานขึ้นมาอีกฐานย่อมุมเดิมเนี้ยเลย วิธีการทำเหมือนเดิมเนี้ยดูตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจ ว่าทำไม มันมันจะไม่มีอะไร จะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา เื่อนเยอะมียอดลายอดเพดานนั่นเองง่วงครับง่วงโคตรง่วงเลย ทิ้งไว้คือที่ผมทิ้งไว้ก็คือมันจะเป็นเจดีย่อย่อมุมเจดีเหลี่ยมแบบลองนึกภาพเจดีเจดีลายที่อยู่ วัดวัดอะไรวะเอข้างๆวัดพระแก้ว วัดโพเเจดีเจดีเจดีรอบวัดโพจะย่อมุมแล้วเดี๋ยวมันย่อยังไงก็มาคอยติดตามดูดีกว่าได้รู้ว่าทำ ก็ช่างเลยคืออย่าไปสนใจสับมันมาก เราทำเพราะว่าเราอยากทำก็พอแล้ว ป็นยอด ยอดแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรป้องป้องชนไหน ครบชั้นนะจะมีกี่ชั้นก็ช่างได้แม่ก็ไม่ต้องสนใจนี่เริ่มที่เกียร์แล้วอันนี้เราเป็นยอดปียอดจนถึงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทำเอตัวประสานนี่เสร็จแล้วก็พอพอก่อนนะพอมันมันเริ่มเป็นภาพแล้วก็จะเป็นยังไงก็เริ่มเริ่มขี้เกียจเหมือนเดิมแล้ว พี่อยางทำคือนี่ทำเล่นๆนะ ทำฝึกมือ ไม่ไม่ไม่ได้จริจังอะไร ไม่ได้มีใครมจ้างเนี่ยครับดคือผมรู้สึกผมรู้สึกว่ามันสั้นไปมายืดยืดให้มันยาวขึ้น อาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าจะชามันแค่แม่ผมสนใจ สั้นไปก็ยืดยืดยืดไปเรื่อยยืดนั่งกเสร็จแล้วก็คุ๊บยุบไว้ยุบไว้อย่าลืมอันนี้คือทำเจดีลายรอบวง ราคาของรอบรอบยอดแล้วคือถ้าถ้าถ้ารู้หลัก อะไร พวกนี้มันแล้วมันจะมีลูกเล่นอะไร ได้เยอะแยะ เซฟก่อนเซฟไว้ก่อน เดี๋ยวไฟล์หายผมรู้สึกว่าเครื่องมันเริ่มจะรวนแล้ว ไฟล์หายอะไรนี่จะทำไง รอบๆประสาทรอบๆคลาประสาทลองทำดูเฉยๆอย่าไปซีเรียสว่ามันว่ามันจะรับน้ำหนักอะไรได้ไม่ได้คืออะไรนั้นแต่อย่าไปคิดให้นุดกระบาดก็คือมันมีที่ทำคือทำเพราะทำเพราะอยากลองทำดูผมไม่ไม่ได้สนใจว่ามันจะไปสร้างจริงหรือสร้างจริงหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่แค่ลองดูเฉย ย่ประสาดู ดูเลอะเทอะมากเลย ที่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวยอดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไงก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับลบไว้ก่อนลบแล้วก็เซฟแล้วก็ตั้งเลเยอร์ใหม่เป็นยอดเรียบร้อยน่าดูโดยรวมยังไงก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับ อย่าลืมครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ